เห็นต้องกูไม่วางบอกว่าใจ้ใชแล้ใครไม่ไหวไม่ก่อนเลย เห็นกันตรงและเห็นตรงสู้ตายเห็นใหญ่แล้วโอ้ใจ้กันแทนวายเห็นกันตป็นลมละเห็นต้องกูไม่วางที่บอกว่าใจ้ใชแล้ใครไม่ไหวไม่ก่อนเลยเห็นกันตป็นลมละเห็นต้องสู้ตายเห็นใหญ่แล้วโอ้ใจ้กันแทนวายเห็นกันตป็นลมละเห็นต้องกูไม่วาง 我尽 a bad